มีควายตัวหนึ่งลอยน้ำวายมาดูเจ็บช้ำสวงอุรากว่าที่เคย ลุงพยายามตามผมไม่เจอแต่สุดท้าย ดันมาเป็นนายกเฉยลุงจงจำไว้ ว่าคนไทย อย่าทำให้ใจเขาเจ็บ และโปรดจงจำไว้ทำไมเงินหาพัน มันถึงได้ยากเย็น ควายก็คือควาย ไม่ใช่นายก ถ้าถามชาวประมง ก็คงไม่เข้าใจ พอลุงนั้นเป็นควายที่เกย ตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเล ตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บังอ้อนโกงเลือกตั้งจนอกตรม ดวงใจของฉันช่างแสนระบม ด้วยผิดร้ายที่ทำลายจากปากลุง ปากบอกว่ารัก ใจบอกหลดทั้ง สุดท้ายไม่เลี้ยวแล ปล่อยควายเกยตื่นตายและฉันคงต้องยอมปล่อยตัวลุงกืนน้ำลายกับคำลายที่กล่าวไว้ ว่า ว่าควายก็คือควาย ไม่ใช่นายก ถ้าถามชาวประมง ก็คงไม่เข้าใจ พอลุงนั้นเป็นควายที่เกย ตื่นน้ำตายใจสลาย แหลกลงไปใต้ทะเล